i am been going lie. يا حصايد อยร่อนแ่ร่อนดีเดินกันชากนี้มัน ัวัดหัวเอวไวยรอนดารอนดี เด่นกับชาตินี้มันไปถึงชาติหน้าส่งแดนอันไนเราเท่ากับเราได้เต้นอลังจังหวะเด่นเน้นให้มีชีวิตหน้าชีวาถ้าใครโดนเทก็เซเข้ามา อย่ามัวชักช้าเดี๋ยวหัวก็แตกตา ไหนๆก็ใส่ไปไม่ต้องยาเอาสายโยกยกเข้าไปยกเข้าไปยกเข้าไป